IT for English โมดูล1ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ช่วยการเรียนรู้ภาษา หลักการนำคอไปใช้ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ หลังจากที่เราได้ทราบเกี่ยวกับวิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนรู้ภาษาไปแล้ว ตอนนี้เราลองมาดูวิธีการที่เราสามารถนำ call ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษกันนะคะ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาษาในปัจจุบันมีหลากหลายรูปแบบ นักวิชาการและนักการศึกษาทั้งต่างประเทศและในประเทศได้แบ่งบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาษาออกเป็นหลายประเภท ตามลักษณะการนำไปใช้คือ 1. ใช้เพื่อการสอน หรือ teaching คอประเภทนี้เป็นโปรแกรมที่สร้างขึ้นมา ในลักษณะของบทเรียนที่มีการสอนเป็นขั้นตอนอย่างชัดเจน กล่าวคือ จะมีบทนำ และมีคำอธิบาย ซึ่งประกอบด้วย ตัวทฤษฎี กฎเกณฑ์คำอธิบาย และแนวคิดที่จะสอน หลังจากที่ผู้เรียนได้ศึกษาเนื้อหาต่างๆแล้ว จะมีการแสดงผลย้อนกลับ หรือฟีดแบ็กเพื่อให้ผู้เรียนได้ทราบว่า เขาทำได้มากน้อยเพียงใด นอกจากนี้ยังเป็นข้อมูลเพื่อให้ครูผู้สอน เตรียมการเสริมความรู้ให้กับผู้เรียนบางคนได้ 2. ใช้ในการฝึกและปฏิบัติ หรือ drill and practice บทเรียนคอมพิวเตอร์ เพื่อการฝึกและปฏิบัติส่วนใหญ่ จะใช้เป็นบทเรียนเสริมนอกห้องเรียน เมื่อครูผู้สอนได้สอนบทเรียนในชั้นเรียนแล้ว ก็จะมอบหมายให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด พื่อวัดระดับความเข้าใจ หรือให้นักเรียนฝึกฝนจนมีความชำนาญในระดับที่ยอมรับได้ บทเรียนประเภทนี้จึงประกอบด้วยคำถามและคำตอบ ที่จะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด การเตรียมคำถามจึงควรมีความหลากหลาย และมีปริมาณที่ค่อนข้างมาก เพื่อให้ระบบคอมพิวเตอร์ สามารถสุ่มแบบฝึกหัดมา เพื่อป้องกันการจำคำตอบมาก่อน บทเรียนประเภทนี้ อาจต้องใช้หลักจิตวิทยา เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนอยากทำแบบฝึกหัด โดยอาจแทรกรูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว หรือคำพูดโต้ตอบ รวมทั้งอาจมีการแข่งขัน เช่น จับเวลา หรือสร้างรูปแบบให้ตื่นเต้น จากการมีเสียงประกอบ 3. ใช้เป็นสถานการณ์จำลอง หรือ simulations โปรแกรมประเภทนี้เป็นโปรแกรมที่จำลองสถานการณ์ ให้ใกล้เคียงกับสถานการณ์ในชีวิตจริงของผู้เรียน โดยมีเหตุการณ์สมมุติต่างๆ อยู่ในโปรแกรม และนักเรียนสามารถที่จะเปลี่ยนแปลง หรือฝึกปฏิบัติได้ สามารถมีการโต้ตอบและมีทางเลือกหลาย ๆ ทาง เพื่อให้นักเรียนสามารถเลือกศึกษาได้ บทเรียนสถานการณ์จำลองเป็นสิ่งสำคัญ และจำเป็นในการเรียนภาษา เพราะช่วยให้นักเรียนได้เห็นการใช้ภาษาในสถานการณ์จริง นอกห้องเรียน เช่น การใช้ภาษาอังกฤษในการนำทัวร์ของไกด์ หรือการอธิบายเกี่ยวกับสถานที่สำคัญ การใช้คอมพิวเตอร์จำลองแบบช่วยให้ผู้เรียนได้เห็นภาพ และช่วยให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น 4. ใช้ในการสนทนา หรือ dialogue บทเรียนคอมพิวเตอร์ประเภทนี้ เป็นการเรียนการสอนที่คล้ายกับการสอนในห้องเรียน คือ พยายามให้เป็นการพูดคุย ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน แต่แทนที่จะใช้เสียงก็เป็นอักษรบนจอภาพ แล้วให้นักเรียนพิมพ์ตอบคำถาม เช่น ครูอาจจะพูดคุยกับผู้เรียน ผ่านโปรแกรม Line แล้วให้นักเรียนพิมพ์คำตอบใช้ในการไต่ถาม หรือ inquiry บทเรียนคอมพิวเตอร์ประเภทนี้ สามารถใช้ในการค้นหาข้อมูล หรือข่าวสารที่เป็นประโยชน์ บทเรียนคอมพิวเตอร์ จะมีแหล่งเก็บข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เช่น help option หรือ dictionary หรือพจนานุกรม ซึ่งสามารถแสดงผลได้ทันที เมื่อผู้เรียนต้องการหาข้อมูล ก็สามารถทำได้เพียงคลิกหรือใส่หัวข้อของข้อมูลนั้นๆ จากนั้นคอมพิวเตอร์จะทำการแสดงข้อมูล ซึ่งจะตอบคำถามของผู้เรียนได้ตามความต้องการ 6. ใช้ในการสาธิต หรือ demonstration การสาธิตโดยใช้คอมพิวเตอร์ มีลักษณะคล้ายกับการสาธิตของครู แต่การสาธิตโดยใช้คอมพิวเตอร์จะน่าสนใจกว่า เพราะคอมพิวเตอร์ใช้กราฟิกที่สวยงาม รวมทั้งภาพวิดีโอและเสียง ครูสามารถนำคอมพิวเตอร์มาใช้เพื่อสาธิตการใช้ภาษาอังกฤษ ในการอธิบายขั้นตอนการทำอาหาร หรือสาธิตการอธิบายวิธีการใช้อุปกรณ์ต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษ 7. การแก้ปัญหา หรือ problem solving บทเรียนคอมพิวเตอร์ประเภทนี้ จะเน้นให้ฝึกคิดตัดสินใจ ซึ่งจะมีการกำหนดเกณฑ์แต่ละข้อ เช่น ในวิชาภาษาอังกฤษ ครูอาจกำหนดสถานการณ์ที่นักเรียนต้องทำการตัดสินใจ ผู้เรียนต้องอ่านและวิเคราะห์โจทย์ที่กำหนดให้ พร้อมทั้งใช้ทักษะการแก้ปัญหาเพื่อตอบโจทย์นั้น ๆ 8. ใช้เป็นเกมส์เกมคอมพิวเตอร์ที่ใช้เพื่อการเรียนการสอนนั้น เป็นสิ่งที่ใช้เพื่อเร้าใจผู้เรียนได้เป็นอย่างดี โปรแกรมประเภทนี้เป็นแบบพิเศษของแบบจำลองสถานการณ์ โดยมีเหตุการณ์ที่มีการแข่งขัน ซึ่งสามารถที่จะเล่นได้ โดยนักเรียนเพียงคนเดียวหรือหลายคน มีการแข่งขันและการร่วมมือ มีการให้คะแนน มีการแพ้ชนะ อย่างไรก็ตามการเขียนโปรแกรมประเภทนี้ ต้องระวังให้มีคุณค่าทางการศึกษา โดยต้องมีจุดมุ่งหมาย เนื้อหาและกระบวนการที่เหมาะสมกับหลักสูตร 9. ใช้ในการทดสอบหรือ tasting application การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ มักต้องรวมการทดสอบเป็นการวัดผลสำฤทธิ์ของผู้เรียนไปด้วย โดยผู้ทำจะต้องคำนึงถึงหลักการต่างๆ ก็คือการสร้างข้อสอบ การจัดการเรียนการสอน การตรวจให้คะแนน การวิเคราะห์ข้อสอบเป็นรายข้อ การสร้างคลังข้อสอบ และการจัดให้ผู้สอนสุ่มเลือกข้อสอบเองได้ จะเห็นได้ว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ที่นำไปใช้กับการเรียนการสอนแต่ละประเภทนั้น จะต้องคำนึงถึงวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้ 10. ใช้แบบรวมวิธีการต่างๆ เข้าด้วยกัน หรือ combination คอมพิวเตอร์สามารถสร้างวิธีการสอนหลายแบบรวมกันได้ ตามธรรมชาติของการเรียนการสอน ซึ่งมีความต้องการวิธีการสอนหลายๆ แบบ การใช้รูปแบบการสอนที่หลากหลายนี้ เกิดจากการกำหนดวัตถุประสงค์ในการเรียนการสอน โปรแกรมคอมพิวเตอร์โปรแกรมหนึ่ง อาจจะมีทั้งลักษณะที่เป็นการสอนเกมส์การไต่ถาม รวมทั้งการแก้ปัญหาและการฝึกปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากกิจกรรมที่หลากหลาย หลังจากที่เราได้ทราบหลักการนำคอมพิวเตอร์ ช่วยการเรียนรู้ภาษาไปใช้ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษกันแล้ว ต่อไป เราจะลองไปดูตัวอย่างการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ในสถาบันการศึกษากันบ้างนะคะ พบกันใหม่คราวหน้าสำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ